พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดย สวทช ตอน สวทช ภาคเหนือ สนับสนุนงานวิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค นอกจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้ตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่แล้ว การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้น ไปเผยแพร่ในวงกว้าง ให้คนในภูมิภาคนั้นๆ ได้รู้จักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับ สวทช จัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ สวทช ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาคนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสวทช และพันธมิตรมาจัดแสดง พร้อมการบรรยายพิเศษ การเสวนาเพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์ การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ การดำเนินงาน1ปีที่ผ่านมาของ สวทชภาคเหนือ ได้สนับสนุนทุนวิ ิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ทางด้านไบโอเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 2,329 คน ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000